boleh mengajukan satu pertanyaan lagi. Iya, saya mendengarkan Anda. Kapan saya akan menerima uangnya? Jika Anda memilih transfer melalui bank, paling cepat satu atau dua bulan. Selama itu, dalam hal ini, saya juga akan memilih pengembalian secara tunai. สำหรับบทเรียนที่7 ตอนที่3 นี้ นักท่องเที่ยวยังตั้งคำถามเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกว่า พวกเขาจะได้รับเงินเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่ตอบว่าถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 หรือ 2 เดือน นักท่องเที่ยวอุทานว่า นานอย่างนั้นเชียวหรือ และเปลี่ยนใจมาขอรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดแทนสำหรับประโยค boleh mengajukan Satu pertanyaan lagi แปลว่า ขอถามอีกคำถามหนึ่งคำว่า boleh แปลว่า สามารถ หรือขอคำว่า mengajukan แปลว่าเติม ตั้งคำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan แปลว่าคำถามคำว่า lagi แปลว่ากว่า อีกครั้งสำหรับสำนวน mengajukan satu pertanyaan lagi แปลว่าอีกคำถามหนึ่งสำหรับประโยค iya saya mendengarkan anda แปลว่าได้ค่ะดิฉันฟังคุณอยู่ ประโยคนี้อาจจะแปลเป็นภาษาไทยทั่ว ๆ ไปได้ว่า เชิญถามได้เลยค่ะคำว่า mendengarkan แปลว่าฟัง สำหรับประโยคคำถาม Kapan saya akan menerima uangnya แปลว่า ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่คำว่า Kapan แปลว่า เมื่อไหร่คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า menerima แปลว่า ได้รับคำว่า uangnya แปลว่า เงินนั้น เกิดจากการนำคำว่า หวัง มาผสมกับคำว่า เนี่ยเพื่อหมายถึงเงินที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว สำหรับประโยค Jika Anda memilih transfer melalui bank paling cepat satu atau dua แปลว่า ถ้าเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคาร เร็วที่สุดอย่างน้อยก็หนึ่งหรือสองเดือนคำว่า jika แปลว่า ค่ะคำว่า Anda แปลว่า คุณคำว่า memilih แปลว่า เลือก คำว่า transfer แปลว่า การโอน คำว่า melalui แปลว่า ทาง คำว่า bank แปลว่า ธนาคาร คำว่า paling แปลว่า ที่สุด คำว่า cepat แปลว่า เร็วคำว่าซาตุแปลว่าหนึ่งคำว่าอาเตาแปลว่า หรือคำว่าดัวแปลว่าสองคำว่าบุลัน แปลว่าเดือนสำหรับประโยค Selama itu, dalam hal ini, saya juga akan memilih pengembalian secara tunai. แปลว่านานขนาดนั้นเลยหรือครับ ในกรณีนี้ ผมก็ขอเงินคืนเป็นเงินสดดีกว่าคำว่า Selama itu, แปลว่า นานขนาดนั้นเลยหรือคำว่า dalam แปลว่าในคำว่า hal แปลว่า กรณีคำว่าอินีแปลว่านี้คำว่า juga แปลว่า ด้วยคำว่า akan แปลว่า จะคำว่า memilih แปลว่า เลือกคำว่า pengembalian เปอเงื่อมบาเลียนแปลว่าคืนคำว่า secara แปลว่า บน ที่คำว่าตุไหนแปลว่า โสด เมื่อใช้ร่วมกับคำว่าเซจาราตูไหนแปลว่า เป็นเงินสด